อาหารที่เรามากินนะครับ ตามผมมานะครับว่าชื่อร้านอะไรอ่านสินครับชื่อร้านชาชนนะครับ ร้านชาชนก็จะเป็นอาหารสวัสดิการของทหารและเรืออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาไหว้พระที่วัดหลวงพ่อหีนะครับ เราก็เลยมามีแม่ค้าที่นั่นเขาแนะนำมาว่าอาหารที่นี่อร่อย เราไปดูกันนะครับ ว่าอาหารอร่อยหรือเปล่าโอเคครับตามผมมาเลย ถ้าทริปที่ไม่ได้แพนจะได้มานะครับ ถ้าทริปที่แพนไว้แล้วไม่ได้มาแน่นอนนะครับวันนี้เราอยู่ที่สัตหีบนะครับเราเข้ามากินอาหารอยู่ที่ไหนค่ายทหารเรืออยู่ที่อยู่แถววัดนะหลวงพ่อีแถววัดหลวงพ่ออีนะครับ ตรงเข้ามาก็จะเป็นค่ายทหารนะครับ ที่เป็นทหารเรือตรงนี้ก็จะมี สูตรอาหารนะครับ วันนี้เราก็จะมานั่งกินร้านอาหารไม่สูวนอาหารออากาศก็ดีครับได้นั่งติดทะเลเดี๋ยวพาไปชมวิวนะครับดูครับ อันนี้เมนูอะไรครับ อธิบายดิยำทะเลครับ ยำรวมมิตร อันนี้นี่มีเหลือสร้างลืออะไร มะพร้าวอ่อน อร่อยมากครับเต็มนะครับแม่รสชาติยำเป็นยังไงเนี่ย อธิบายเนี่ยรบล้วมๆนี่โดนเขาฟองอันเนี้ย สดนะครับไม่สดหรอกกุ้งกุ้งสุกน่แหละรสชาติถูกใจผัดไทยนะอธิบายซิรสชาติเป็นไงอร่อยมากอร่อยแบบไหนกินไม่ถูกมันมันไม่ใช่ตำลาวอ่ะไม่มีปลาเลยไม่ถูกใจผมเท่าไหร่ถูกใจสักไทยเลยนั่นถูกใจคุณเติ้ลคุณคุณคุณเติ้ลต้องไปกินที่นะ พวกต้มตำอะไรเงี้ยอันนี้มาร้านอาหารเนี่ยร้านต้มตำหิ่งเก่งเนาะแยกให้ถูกร้านอาหารกับร้านต้มตำนะ นี่เราก็มาต่อกันที่ท่านกรมหลวงชุมพรนะครับสำหรับคนที่จะมาขอพรแล้วก็ ขอให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอให้สิริมงคลเกิดจากตัวเอง เมื่อกี้จากร้านอาหารขึ้นมาตรงนี้ไกลไหม ไม่ไกลเลยครับ เราก็สุ่มๆมาครับพอตอนแรกมัน GPS มันไม่ค่อยมีสัญญาณรตัวนี้ เราก็จะไปถามที่ที่เป็นทหารนะครับ ทหารเขาก็จืมตามจุดๆก็ถามมาเรื่อยๆแหละเขาก็จะพาเรามาครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ไหว้ครับตรงนี้ก็เป็นที่ชุดเกิดจากตัวเองครับก็เเดินมาไหว้ตรงนี้แล้วก็ติด เดี๋ยวเราพากมบรรยากาศก่อนแล้วตรงเนาะี้จะเป็นที่ที่เขาแบบแบบอนไว้แล้วก็ขอพรแล้วก็จะมาจุดประทัดครับดู ยมากดูมองใกล้ๆเหมือนนะครับโอเคครับแล้วก็จะไปต่อที่ไหนแล้วตามผมมานะครับตามติดเตอร์นะครับขอบคุณนะครับ ครับวันนี้รายการตามติดเต้นนะครับ เราก็ไปเที่ยวกันทั้งวันแล้ว โอเคครับ วันนี้เราก็จะมาปิดที่ไปตรงนี้ ตอนนี้เรามาแวะซื้อของที่มอชูเวย์ครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามให้ผมด้วยนะครับ รายการตามติดเต้์คลิปหน้าจะไปไหน ฝากไว้นะครับ เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ